ผู้เรียนครับ เรามาถึงบทสุดท้ายของรายวิชานี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในบทสุดท้ายนี้หรือบทที่ 19 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้ เพื่อทำความเข้าใจ สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต หัวข้อต่อไปนี้ เป็นหัวข้อเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต หัวข้อนี้ต้องการให้ผู้เรียนลองคิดและตอบคำถาม เป็นคำถามที่เกี่ยวกับแนวโน้มอนาคตดังต่อไปนี้ 1. What you think of a trend is คุณคิดว่าแนวโน้มหรือเทรนเป็นอย่างไร ลองคิดตามดูนะครับ คำถามข้อที่ 2 คุณคิดว่าแนวโน้มของ ICT จะมีผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของคุณอย่างไรบ้าง ช่วยยกตัวอย่างประกอบการตอบคำถามด้วย เนื้อหาต่อมาต้องการให้ผู้เรียนช่วยเรียง ข้อความจาก 1 ถึง 4 ให้ตรงกับรูปภาพ A ถึง D โดยมีข้อคำถามดังต่อไปนี้ 1. นาโนเทคโนโลยี 2. ไบโอเมตริก 3. โรบอติก 4. สมาร์ทโฮม รูปที่หนึ่ง A สอง B สาม C สี่รูปที่ A ตรงกับคำว่า robotic ถูกต้องไหมครับ รูป B ตรงกับคำว่า nanotechnology รูป C ตรงกับคำว่า smart home รูป D ตรงกับคำว่า biometric นักศึกษาทำถูกทุก 4 ข้อใช่ไหม ถ้าใช่ ถือว่ายอดเยี่ยมครับ ต่อไปนี้จะกล่าวถึง รายละเอียดของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี เป็นศาสตร์แห่งการทำอุปกรณ์จากอะตอมและโมเลกุลเดียว ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและชีวิตประจำวันของเรา อุปกรณ์นาโนมีหน่วยวัดเป็นนาโนมิเตอร์หรือ 1,000 ล้านของเมตร โดยคาดว่าจะใช้ในเรื่องราวต่อไปนี้ นาโนคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตชิปจะทำไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็ก ที่มีนาโนทรานซิสเตอร์ตั้งแต่6ถึง5นาโนมิเตอร์เรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาโนเมดิซีนในปี 2020 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหุ่นยนต์ขนาดนาโน หรือเรียกกันว่านาโนบอทจะถูกฉีดเข้าไปในกระแสเลือดของร่างกาย เพื่อใช้รักษาโรคในระดับเซลล์ เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียกกันตัวย่อว่า AI Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ คือศาสตร์แห่งการสร้างเครื่องมืออัจฉริยะ และโปรแกรมต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่ยุค 1994ถึง1995 โดยอารันเทอริงได้กล่าวถึงเครื่องมือที่มีปัญญาประดิษฐ์ ว่าไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการสนทนาที่สร้างเครื่องมือความฉลาดของคนเรา โปรแกรม AI ทั่วไปเรียกว่า หุ่นยนต์ ตัวอย่างหนึ่งคือ Asimo หุ่นยนต์ที่ออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์ เทคโนโลยีต่อไปนี้ที่จะพูดถึง คือบ้านอัจฉริยะ หรือเรียกอีกในหนึ่งว่าสมาร์ทโฮมระบบบ้านอัจฉริยะเป็นระบบที่เหมาะสำหรับใช้ในบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถซิงกันได้ ระบบบ้านอัจฉริยะ นี้มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านตัวอย่างเช่น ระบบเตือนภัย ปกติรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้าน ก็มักจะมีสัญญาณแจ้งเตือน ปลุกและแจ้งตำรวจ ระบบสมาร์ทโฮมจะทำหน้าที่มากขึ้น โดยระบบนี้จะไปต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าเพื่อเปิดไฟในบ้าน แล้วส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน เช่นระบบสมาร์ทโฮมของบริษัทโมโตโรล่ารุ่นโฮมไซต์ระบบนี้จะส่งภาพที่ถ่ายโดยกล้องไร้สาย ไปยังโทรศัพท์และ PC ได้อีกทางหนึ่งด้วย เทคโนโลยีใหม่ที่อยากจะพูดถึงต่อไปนี้ คือ RFID tag RFID tag เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่าระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID เป็นเทคโนโลยีชานฉลาดที่ถูกสวมใส่ในร่างกายของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถส่งอีเมลและเข้าถึงเว็บได้ RFID เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุและแท็กที่ติดชิปเพื่อระบุตัวบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ โดยอัตโนมัติ RFID เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไมโครชิปและบาร์โค้ดเพื่อติดตามผู้คนหรือสิ่งของต่างๆ ตามระยะทาง ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อยากให้ผู้เรียนได้ลองทำจำนวน 3 ข้อ เกี่ยวกับความหมายของ RFID ข้อที่ 1 จงให้ความหมายของ RFID ข้อที่ 2 จงให้ความหมายของคำว่า radio tag ข้อ 3 จงให้ความหมายของคำว่า RFID chip คำตอบของข้อที่ 1 คือ A radio frequency identification ผู้เรียนทำถูกนะครับ ข้อ 2คำว่า radio tax ตรงกับความหมาย ของข้อ B can be attached to or embedded in the products animals and humans ข้อที่ 3 RFID chips ตรงกับข้อ will help us track ordinary objects like car keys or books. ผู้เรียนทำถูกต้องทุกข้อนะครับ แต่ถ้าผู้เรียนท่านใดมีปัญหา กรุณาย้อนกลับไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ แล้วเรียนรู้เรื่องคำอธิบายของคำว่า IFID บทสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของการใช้คอมพิวเตอร์อาทิเช่น หุ่นยนต์สมาร์ทโฮมหรือ RFID นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถคาดการแนวโน้มในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย